เดี๋ยวันนี้เราจะลองให้ดูภาพของมุมภาพของเครื่องบินเวลาที่พิสดาวมากกว่า 50 องศาไปจนถึง80 90 องศาดูว่าลักษณะท่าทางมันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาลองกดตัวคอนโทรลคอลัมน์ลงไปเฉยๆเลยโดยที่เราจะไม่ได้ปรับส่วนอื่นๆใดของเครื่องบินนะครับ อันนี้วัตถุประสงค์คือต้องการ ที่เรามองเห็นจากภายในห้องนักบินเนี่ย มันมีหน้าตายังไงผมจะถ่ายสลับไปในส่วนนี้นะครับทางด้านตัวที่จุดแล้วก็ตัวด้านนอก แต่ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อไม่ให้ระบบออโต้ฟังก์ชันของเครื่องบินมันทำงานต่อ เราก็จะปิดตัวออโต้เคลื่อนไป เพื่อให้มันทำเร็วค้างอยู่ที่ที่เดิม ก็เนื่องจากตอนนี้ความเร็วอาจจะไม่ได้ที่ที่ ที่พิการตรงนี้ไปแล้วกันจริงความเร็วมควรจะอยู่ที่ประมาณสักสองร้อยกว่าแต่ว่าเพื่อไม่ให้เราเสียเวลาเพราะว่าเราทดลองดูเลยแล้วกันก็ควรโดนปิดกระต้ไม่หรอกแล้วก็ปวดหัวลงไปอย่างเดียวเลยครับปวดให้สุดเลยที่แรกที่จุดของบินมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วตัวมันลงลงมาเห็นว่าตอนเก็บมันจะเริ่มเปลี่ยน ข้างนอกนะตอนนี้คือมองเห็นแต่พื้นแล้วเพราะว่าในมุมของตัวฝุดเขาปิดจะอยู่ที่แค่ประมาณ60องศาตอนนี้เป็น80องศาความเร็วที่หายไปเนี่ยจะ7นสามารถนับช่วงเวลานี่คือ90องศาที่เป็นหนึ่งตั้งฉากแล้วก็แอตติจูดของเครื่องบินก็จะหายไปแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในส่วน ร้านดูจากในรีโอไม่้เสียงเลยเดียวไหมเอาใหม่ก็ลองจ้องแต่ตรงนี้ไงล้อง้องงบนลองมีเสียงขึ้นไปอีกที